ฮัลโหล ฮัลโหล สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะ วันนี้อาจารย์จะมาสอนบทที่หนึ่งนะคะ เป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ซึ่งบทนี้เป็นบทที่เนื้อหาเป็นเนื้อหาที่จะให้เราทราบถึงความรู้พื้นฐานในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ ว่าในการศึกษาเศรษฐศาสตร์นี้เราควรจะต้องรู้อะไรบ้าง ประเด็นสำคัญสำหรับบทนี้ก็คือ 1. นักศึกษาต้องทราบความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าการขาดแคลน 3. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ว่ามีความสำคัญอย่างไร 4. อธิบายปัจจัยการผลิตและก็คำว่าสินค้าและบริการได้ 5. สามารถอธิบายปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ 6. สามารถอธิบายลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจได้ ว่าระบบเศรษฐกิจแต่ละระบบเนี่ยมีความสำคัญอย่างไร และ 7. สามารถอธิบายหน่วยเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยได้ว่าหน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไร อาจารย์ขอเริ่มเนื้อหาของการศึกษาบทนี้เลยนะคะ ก่อนอื่นที่เราจะเรียนเรื่องของ บทที่หนึ่งนี้นะคะเราต้องรู้ก่อนว่า จุดเริ่มต้นของการศึกษาเศรษฐศาสตร์ก็คือในโลกนี้ เราจะมีเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้น ความไม่สมดุลในทางเศรษฐศาสตร์นี้เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างสิ่งสองสิ่งก็คือ 1. ทรัพยากรหรือสิ่งที่ใช้สนองความต้องการของมนุษย์เนี่ย มีจำนวนจำกัด ในขณะที่ความต้องการของมนุษย์เนี่ยมีจำนวนไม่จำกัด เพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้จึงมีความไม่สมดุลกัน ก็คือความต้องการเนี่ยจะมีมากกว่าสิ่งที่จะใช้สนองความต้องการ ดังนั้นลักษณะอย่างนี้นะคะ เศรษฐศาสตร์จะเรียกว่าเกิดปัญหาการขาดแคลนขึ้น ซึ่งปัญหาการขาดแคลนนี้ ก็คือแสดงว่าเรากำลังขาดแคลนทรัพยากรที่จะามาใช้ผลิตสินค้าเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ ดังนั้นวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนั้นเศรษฐศาสตร์ก็คือ วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสังเกี่ยวกับวิธีการที่เราคิดว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มาทำการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด ถ้าเราพิจารณาจากความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ก็จะพบได้ว่า ดังนั้นเนี่ยในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ ก็คือเรากำลังให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกนี้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี้ยทำอย่างไร เราถึงจะนำมาผลิตสินค้าและใช้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด และก็สามารถสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้มากที่สุด ในความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์นี้มีคำหลายคำที่นักศึกษาควรจะต้องเข้าใจก็คือ 1. คำว่าทรัพยากร ว่าทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์นี้หมายถึงอะไรคำที่สองก็คือคำว่าสินค้าและบริการทางเศรษฐศาสตร์คำว่าสินค้าและบริการกินความไปถึงไหน หมายความว่าอย่างไรนะคะ ดังนั้นเราก็มาเข้าสู่คำแรกก่อนนะคะคือคำว่าทรัพยากรคำว่าทรัพยากรนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ จะใช้อีกคำหนึ่งคือคำว่าปัจจัยการผลิต ซึ่งเราถือว่าเป็นสิ่งที่ มีจำนวนจำกัดนะคะทรัพยากรในการผลิตหรือปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์นี้เราจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกัน 1. คือที่ดินคำว่าที่ดินนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้หมายถึงพื้นดินที่เราเดินอยู่ทุกวันนี้อย่างเดียว เรากินความกว้างไปถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ที่อยู่บนดินและก็อยู่ใต้ดิน แต่ต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขาหรือแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดิน สิ่งเหล่านี้เศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ จัดเป็นที่ดิน จัดเป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดิน หากใครมีที่ดินแล้วต้องการรายได้จากที่ดินนี้ผลตอบแทนจากการถือที่ดินก็คือค่าเช่าที่เราให้เขาเช่าไปนะคะเพราะฉะนั้นรายได้จากการมีที่ดินก็คือค่าเช่า 2. แรงงาน แรงงานในทางเศรษฐศาสตร์นี้จะหมายถึงแรงงานของมนุษย์เท่านั้น เพราะมนุษย์จะมีทั้งกำลังกายกำลังใจสติปัญญาที่จะนำมาคิดเพื่อที่จะผลิตสินค้าออกมาได้ ดังนั้นผู้ที่มีแรงงาน แล้วต้องการที่จะได้ผลตอบแทนจากแรงงานที่ตัวเองมีอยู่ ผลตอบแทนนั้นเรียกว่า ค่าจ้างหรือเงินเดือน 3. ทุน ทุนในทางเศรษฐศาสตร์นี้หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ร่วมกับปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการ ทุนคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพราะฉะนั้นทุนกับเงินทุนในทางเศรษฐศาสตร์จะแตกต่างกัน สินค้าประเภททุนได้แก่อาคาร อุปกรณ์การผลิต สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา แล้วเราใช้ร่วมกับปัจจัยอื่น แล้วเพื่อมาผลิตสินค้าและบริการนั่นเอง เพราะนั้นทุนคือสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่เงินทุนเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งทุน เพราะนั้นถ้าเราไม่มีเงินทุนเราก็จะไม่มีทุน คนที่มีทุนนะคะต้องการผลตอบแทนจากทุนนี้ เราเรียกว่าอัตราดอกเบี้ย และปัจจัยประเภทที่ 4 ก็คือผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการก็คือ ผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวม ปัจจัยการผลิตเพื่อทำการผลิตสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการหวังอะไร เพราะนั้นผลตอบแทนของผู้ประกอบการก็คือกำไร ดังนั้นในทางเศรษฐศาสตร์นะคะ ปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรการผลิตนี้มี 4 ประเภทที่ดิน แรงงาน ทุนและผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจัยการผลิตแต่ละประเภทนี้ ก็จะมีผลตอบแทนที่เราจะต้องได้รับจากการที่เราได้ถือครองเอาไว้ เพราะนั้นผลตอบแทนของที่ดินก็คือค่าเช่า ผลตอบแทนของแรงงานก็คือค่าจ้างและเงินเดือน ผลตอบแทนของทุนก็คืออัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนของผู้ประกอบการก็คือกำไรนะคะ อีกคำหนึ่งที่มีการเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกไปแล้ว ก็คือคำว่าสินค้าและบริการ สินค้าและบริการนี้ ในทางเศรษฐศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ประเภท คือ 1 เศรษฐทรัพย์ กับทรัพย์ เสรีหรือสินค้าไร้ราคา ในทางเศรษฐศาสตร์นี้ สิ่งที่ทำให้ทุกวันนี้มนุษย์ขาดแคลนก็คือ เศรษฐทรัพย์ เพราะเศรษฐทรัพย์จำเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยการผลิตมาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เศรษฐทรัพย์คืออะไร เศรษฐทรัพย์ก็คือสินค้าที่มนุษย์จะต้องใช้ปัจจัยการผลิตมาผลิต ดังนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีราคาขาย เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์ผลิตขึ้น เราจะเรียกตรงนั้นว่าเป็นเศรษฐทรัพย์ แต่มันจะแตกต่างกับสินค้าประเภทที่ 2 ที่เรียกว่าทรัพย์เสรี หรือสินค้าไร้ราคา เพราะทรัพย์เสรีหรือสินค้าไร้ราคานี้ชื่อบอกอยู่แล้วว่าไร้ราคาก็แสดงว่าเราไม่ต้องเสียเงินซื้อ เราได้มาฟรีๆสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ต้องใช้ปัจจัยในการผลิตเข้าสู่ขบวนการการผลิต เช่น อากาศ แสงแดด สายลม แม่น้ำนะคะ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ต้องการเท่าไหร่ก็มีจำนวนเพียงพอที่มนุษย์ต้องการ แต่เศรษฐทรัพย์มีจำนวนจำกัด นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องแยกให้ได้ว่าเศรษฐทรัพย์กับทรัพย์เสรีแตกต่างกันตรงไหน จำง่ายๆ เศรษฐทรัพย์ก็คือสิ่งที่มนุษย์ต้องสร้างขึ้นเราต้องเสียเงินซื้อเราไม่ได้ได้มาฟรีๆแต่ทรัพย์เสรีเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีจำนวนตามที่เราต้องการนะคะ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของมลภาวะ เช่น อากาศอย่างเงี้ยอาจจะเจออากาศเป็นพิษมีควันอะไรเงี้ยหรือน้ำเสียตรงนั้นก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง วิชาเศรษฐศาสตร์นะคะ มันจะมีอยู่สองแขนงก็คือเศรษฐศาสตร์ จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหาภาคนักศึกษาต้องเข้าใจว่าสองแขนงนี้แตกต่างกัน ถ้าเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาค จะเป็นการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจหน่วยย่อยๆ เช่น การกำหนดราคาของสินค้า แต่แต่ละชนิด หรือการศึกษาเรื่องต้นทุนและปริมาณการผลิตสินค้าแต่ละชนิด เพราะฉะนั้นเรื่องของเศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นการศึกษาของเรื่องส่วนใดส่วนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ได้กระทบกับภาพรวมของทั้งระบบเศรษฐกิจนะคะ แต่ถ้าเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหาภาค จะเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยทั้งระบบเศรษฐกิจ กระทบกับส่วนรวม เช่น รายได้ประชาชาติ การกำหนดราคาสินค้าและบริการทั้งหมด นะคะหรือการศึกษาเรื่องของการออมการลงทุน การใช้จ่ายของรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ หรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อภาพรวมของรัฐทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแยกให้ได้ว่าอะไรเป็นจุนอะไรเป็นมหาภาควิธีการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์นี้เราจะแบ่งออกได้เป็นสองแบบ แบบที่ 1 เราเรียกว่าเป็นเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์หรือ positive economics กับแบบที่ 2 เราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์นโยบายหรือ normative economics สองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรนะศาสตร์ต้องบอกได้ 1. ถ้าเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์หรือ positive economics นี้จะเป็นการศึกษาเรื่องของข้อเท็จจริง ข้อมูลจริงนะคะ ที่เป็นเรื่องของทฤษฎี พูดง่ายๆ positive economic s ก็คือเป็นการศึกษาทฤษฎีที่มีคนได้ศึกษาเอาไว้แล้วแล้วเราก็ยอมรับ มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงข้อมูลจริง แต่ถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์นโยบาย จะเป็นการตัดสินคุณค่าว่าควรหรือไม่ควรนะคะ เป็นการศึกษาเหมือนประมาณว่าเอาเรื่องของทฤษฎีมามาประยุกต์ใช้ ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินเราสามารถเอาความคิดความรู้สึก หรืออารมณ์ของเราเนี่ยเข้าไปตัดสินกับวิเคราะห์ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นโยบายนี้ได้นะคะเช่นตอนนี้ เออเรากำลังเกิดปัญหาทางการเมืองนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นโยบายรัฐบาลควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร กับปัญหาการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์นโยบายนั่นเอง อีกคำหนึ่งที่เราจำเป็นที่ต้องรู้จักก็คือคำว่าปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับทุกประเทศ ไม่ได้ประชอบประเทศไทยเท่านั้น สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็คือ ทรัพยากรในโลกนี้เรามีจำนวนจำกัด ดังนั้นเนี่ย มันก็เลยเป็นปัญหาที่ทุกประเทศประสบก็คือว่า เราจะผลิตอะไรห what สองเราจะผลิตอย่างไร how และ ปัญหาที่ 3 ก็คือ ผลิตเพื่อใคร for whom วัดคืออะไรวัดก็คือในเมื่อทรัพยากรในโลกนี้มีจำนวนจำกัด ดังนั้นผู้ผลิตเนี่ย ก็เลยจำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าเราควรที่จะผลิตอะไรที่ดีที่สุด ตรงกับความต้องการของมนุษย์มากที่สุดนะคะ เช่นตอนนี้อยู่ในหน้าฤดูฝน ผู้ผลิตก็ควรจะผลิตเสื้อกันฝน ร่มนะคะ แต่ถ้าหน้าหนาวผู้ผลิตเอาทรัพยากรเนี่ย ไปผลิตเป็นแอร์คอนดิชันนะคะคนก็ไม่อยากจะซื้อถูกไหมคะเพราะมันหนาว ดังนั้นเนี่ย วัดเราก็ต้องคิดว่าเราจะผลิตอะไรที่ตรงกับความต้องการของมนุษย์มากที่สุด 2. ผลิตอย่างไรฮาวฮาวนี่หมายถึงขบวนการที่เราจะต้องใช้ในการผลิตสินค้า จะผลิตอย่างไรใช้ปัจจัยการผลิตสัดส่วนเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เสียต้นทุนน้อยที่สุด ดังนั้นฮาวเนี่ย จะเป็นการพูดถึงกระบวนการที่เราจะใช้ในการผลิตที่เราจะเซฟต้นทุนมากที่สุดนั่นเอง และ for whom ก็คือผลิตมาแล้วใครเพื่อใครใครจะเป็นคนซื้อ เพราะถ้าสินค้าเราผลิตออกมาแล้วเหลือหรือขายไม่ได้ เราก็ใช้ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพนั่นเอง เพราะฉะนั้นปัญหานี้ทุกประเทศจะต้องคิดนะคะ ว่าจะผลิตอะไรอย่างไร และผลิตเพื่อใครเพื่อให้ทรัพยากรที่ใช้นี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง อีกหัวข้อหนึ่งนะคะคือคำว่าระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของเราเนี่ยในโลกใบนี้เราสามารถแบ่งระบบเศรษฐกิจออกเป็นได้ 4 ระบบด้วยกัน 1. เราเรียกว่าเป็นระบบคอมมิวนิสต์ 2. ระบบสังคมนิยม 3. ระบบผสมและ 4. ระบบทุนนิยม แต่ละระบบจะมีความแตกต่างกัน แต่ละระบบจะบอกบอกถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรในการผลิตเนี่ย แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น what how หรือ for whom การตัดสินใจใช้แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของแต่ละระบบจะมีความแตกต่างกันนะคะ มาเริ่มออแต่ละระบบนี้เราจะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ก็คือ 1. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของบุคคลหรือเป็นสองส่วนรวม 2. การตัดสินใจปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นของบุคคลหรือส่วนรวม 3. การจัดสรรทรัพยากรและผลผลิตผ่านนกลไกตลาดหรือโดยการบังคับ ถ้าเป็นระบบที่หนึ่งเราเรียกว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์แบบคอมมิวนิสต์นี้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยจะดำเนินไปตามแผนงานที่รัฐบาลได้วางเอาไว้ เพราะฉะนั้นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม what how for whom หรือเราจะผลิตอะไรอย่างไรผลิตเพื่อใครเนี่ยรัฐบาลได้วางแผนเอาไว้แล้ว รัฐบาลเป็นเจ้าของทรัพยากรการผลิต ดังนั้นที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการรัฐบาลเป็นเจ้าของ ดังนั้นนกลไกราคาจึงไม่มีบทบาทสำหรับระบบนี้เลย แต่ถ้าเป็นระบบที่สองระบบสังคมนิยม ระบบสังคมนิยมนี้รัฐจะเข้าไปควบคุมการผลิตในส่วนสำคัญนั้นเอกชนเนี่ยมีอำนาจเพียงนิดหน่อย ในการตัดสินใจที่จะผลิตสินค้าเล็กๆ บางอย่างบางอย่างเท่านั้นนะคะเป็นธุรกิจเล็ก ๆ เท่านั้นกลไกราคาก็ยังไม่มีบทบาทนะคะสำหรับระบบนี้ ระบบที่ 3 เป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม แบบผสมนี้เอกชนและรัฐบาลมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ นั่นหมายความว่ารัฐบาลก็ให้สิทธิ์กับเอกชนที่จะแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ก็คือ what how for whom เอกชนมีอำนาจเต็มที่นะคะ ที่จะผลิตอะไรก็ได้อย่างไรก็ได้ รัฐบาลจะเข้าไปมีส่วนร่วมบางธุรกิจเท่านั้น กลไกราคามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร ดังนั้นการที่จะผลิตอะไรอย่างไรเนี่ย กลไกราคาจะเป็นตัวแก้ไขปัญหาให้นะคะ อันที่ 4 เป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทุนนิยมนี้ก็คือปล่อยเสรีเต็มที่ เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากร รัฐบาลไม่เข้ามาดูเลย 2. มีเสรีภาพในการทำธุรกิจ ดังนั้นสิ่งที่จูงใจให้ ธุรกิจให้เอกชนดำเนินงานทางธุรกิจก็คือกำไร มีกำไรเป็นเครื่องจูงใจนะคะ แล้วก็ใช้ระบบของราคา ดังนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าระบบแต่ละระบบระบบเศรษฐกิจแต่ละระบบเนี้ยจะมีความแตกต่างกัน หัวข้อต่อไปนะคะก็คือหน่วยเศรษฐกิจ เราจะแบ่งหน่วยเศรษฐกิจออกเป็น 4 หน่วยด้วยกัน ซึ่งแต่ละหน่วยนี้จะมีความแตกต่างกัน ไม่เหมือนกันนะคะ หน่วยที่หนึ่งเราเรียกว่าหน่วยครัวเรือน หน่วยที่สองเราเรียกว่าหน่วยธุรกิจ หน่วยที่สามเราเรียกว่าหน่วยรัฐบาล และหน่วยที่สี่เราเรียกว่าหน่วยต่างประเทศ แต่ละหน่วยเนี่ยจะมีความ จะมีลักษณะของแต่ละหน่วยแตกต่างกัน มาดูหน่วยที่หนึ่งก่อน หน่วยที่หนึ่งเราเรียกว่าหน่วยครัวเรือน หน่วยครัวเรือนนี้จะทำหน้าที่ ในการบริโภคสินค้า หน่วยครัวเรือนจะบริโภคสินค้าได้ หน่วยครัวเรือนต้องมีเงินที่จะไปซื้อสินค้า แต่หน่วยครัวเรือนไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้า ดังนั้นหน่วยครัวเรือนจะมีรายได้ต้องแสวงหารายได้ รายได้ที่หน่วยครัวเรือนจะแสวงหามาก็คือการขายปัจจัยการผลิต เพราะหน่วยครัวเรือนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต เมื่อต้นชั่วโมงบอกแล้วปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้าง มีที่ดิน มีแรงงาน มีทุน มีผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจัยการผลิตทั้ง 4 ประเภทนี้ หน่วยครัวเรือนเป็นเจ้าของ ดังนั้นหน่วยครัวเรือนก็จะ ก็จะนำปัจจัยการผลิตนี้ไปขายเพื่อแลกกับรายได้มา เช่น ถ้าคนไหนมีแรงงานก็ไปทำงานเพื่อแลกกับค่าจ้างเงินเดือน คนไหนมีที่ดิน ก็เอาที่ดินไปให้เขาเช่าก็ได้ค่าเช่ามา นะคะ เพราะฉะนั้นนี่คือรายได้ที่หน่วยครัวเรือนได้รับ เมื่อหน่วยครัวเรือนได้รับรายได้ตรงนี้แล้ว ก็ถึงจะเอารายได้นี้ไปซื้อสินค้ามา เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายสูงสุดของหน่วยครัวเรือนก็คือความพอใจสูงสุดนั่นเอง หน่วยที่ 2 หน่วยธุรกิจ หน่วยธุรกิจทำหน้าที่ในการผลิตสินค้า แต่หน่วยธุรกิจไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ดังนั้นหน่วยธุรกิจเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตจากหน่วยครัวเรือน เมื่อหน่วยธุรกิจซื้อปัจจัยการผลิตจากหน่วยครัวเรือนได้แล้ว ก็จะมาทำการผลิตสินค้า โดยหวังกำไรสูงสุดนั่นเอง หน่วยที่3หน่วยรัฐบาล หน่วยรัฐบาลก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของดูแลนะคะออกกฎออกระเบียบ เพื่อให้ประชาชนเนี่ย เพื่อให้ประเทศเนี่ยอยู่อย่างสงบนั่นเอง เพราะฉะนั้นหน่วยรัฐบาลเนี่ยบางอย่างรัฐบาลก็จำเป็นที่ต้องผลิตสินค้า เช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นไหมคะหรือขอสอมอกอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นของรัฐบาล เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ธุรกิจเหล่านี้รัฐบาลก็จำเป็นที่ต้องผลิต แล้วก็ออกกฎออกระเบียบดูแลความมั่นคงในประเทศนั่นเอง และหน่วยที่ 4 หน่วยต่างประเทศ หน่วยต่างประเทศก็จะดูแลในเรื่องของการนำเข้าส่งออกสินค้า ให้กับประเทศ บางอย่างเราผลิตไม่ได้ หน่วยต่างประเทศก็ต้องนำเขาเข้ามา บางอย่างเราผลิตและเราจำเป็นต้องส่งออก เราหน่วยต่างประเทศก็จะทำหน้าที่นี้ ทีนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละหน่วยเนี่ย ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ แต่ละหน่วยจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะ เราก็มาดูเรื่องของความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ อาจารย์จะแบ่งความสัมพันธ์เนี่ยออกเป็น3ระบบใหญ่ ๆด้วยกัน หนึ่งเราเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจแบบปิดไม่มีรัฐบาลสองความสัมพันธ์แบบปิดมีรัฐบาล และสามเป็นความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ความสัมพันธ์เนี่ย ถ้านักศึกษาพิจารณาดีๆ จะเห็นได้มีแค่สองระบบใหญ่ ๆ คือปิดกับเปิด แล้วปิดเนี่ยแยกออกเป็นสองกรณีคือปิดไม่มีรัฐบาลกับปิดมีรัฐบาล ถามว่าระบบเศรษฐกิจแบบปิดกับระบบเศรษฐกิจแบบเปิดต่างกันตรงไหน ระบบเศรษฐกิจแบบปิดก็คือระบบเศรษฐกิจที่ปิดประเทศ ไม่มีการนำเข้าส่งออก ไม่มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ แต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดก็คือเปิดประเทศ มีการติดต่อกับต่างประเทศนั่นเองนะคะ เรามาดูแบบที่หนึ่ง แบบที่ 1 เป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีรัฐบาลเมื่อปิดแสดงว่าภาคต่างประเทศไม่มี และก็ไม่มีรัฐบาลด้วย ก็แสดงว่าหน่วยเศรษฐกิจ 4 หน่วยที่อาจารย์พูดถึงก่อนหน้านี้ ก็เหลือแค่ 2 หน่วยแล้ว ถูกไหมคะ ก็จะเหลือแค่หน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจ เราก็มาดูระบบนี้นะคะ เราจะเรียกว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบง่ายเพราะเรามีหน่วยเศรษฐกิจที่เหลืออยู่เพียงแค่2หน่วยเท่านั้นนะคะก็คือหน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจ เรามาดูว่าสองหน่วยนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะ เริ่มที่หน่วยครัวเรือนก่อน หน่วยครัวเรือนจำเป็นที่ต้องบริโภคสินค้า แต่หน่วยครัวเรือนไม่ได้เป็นผู้ผลิต ดังนั้นหน่วยครัวเรือนเนี่ย ก็จำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าจากหน่วยธุรกิจ แต่ตัวเองก็ต้องมีเงินที่จะไปซื้อ ดังนั้นหน่วยครัวเรือนก็จะต้องขายปัจจัยการผลิต ให้กับหน่วยธุรกิจก่อนนะคะ ลูกศรจะวิ่งจากหน่วยครัวเรือนมาที่หน่วยธุรกิจ เขียนว่าปัจจัยการผลิต อันได้แก่ที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการ ก็แสดงว่าหน่วยครัวเรือนนี้ได้เอาที่ดินเนี่ยให้หน่วยธุรกิจเช่า ถ้าหน่วยครัวเรือนค่ะต้องการทำงานก็ไปทำงานกับหน่วยธุรกิจเห็นไหมคะเพราะนั้นหน่วยธุรกิจเมื่อได้รับปัจจัยการผลิต ก็จะต้องจ่ายค่าตอบแทนค่ะ เพราะฉะนั้นลูกศรจะวิ่งจากหน่วยธุรกิจมาที่หน่วยครัวเรือนเขียนว่าค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตเห็นไหมคะเมื่อกี้ให้ที่ดินเขาไปเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าให้เขา เอาแรงงานเขาไปทำงานหน่วยธุรกิจก็ต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานให้เขานะคะ ตอนนี้หน่วยครัวเรือนก็มีรายได้ละ หน่วยธุรกิจก็มีปัจจัยการผลิตแล้ว หน่วยธุรกิจก็ทำการผลิตสินค้าค่ะ เอาปัจจัยการผลิตที่ได้นี้มาทำการผลิตสินค้า เมื่อผลิตเป็นสินค้าแล้วหน่วยธุรกิจไม่ได้เป็นผู้บริโภค หน่วยธุรกิจก็จะต้องขายสินค้านี้ให้หน่วยครัวเรือน เห็นไหมคะเขียนว่าสินค้าและบริการ หน่วยครัวเรือนก็ได้รับสินค้ามาบริโภค หน่วยครัวเรือน ก็ต้องจ่ายเงินให้กับหน่วยธุรกิจ ลูกศรก็จะวิ่งจากหน่วยครัวเรือนมาหน่วยธุรกิจเขียนว่าค่าสินค้าและบริการ เพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าหน่วยครัวเรือนก็เอาเงินที่ได้จากค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตอันเนี้ยมาจ่ายเป็นค่าสินค้าและบริการ มันก็จะวนกันเป็นวัฏจักรแบบนี้นะคะ เมื่อหน่วยธุรกิจได้รับเงินค่าสินค้า ก็จะนำเงินค่าสินค้าเนี่ยมาจ่ายค่าปัจจัยการผลิต หน่วยครัวเรือนได้รับเงินค่าปัจจัยการผลิตก็จะเอาเงินเนี้ยไปซื้อสินค้ามาบริโภคเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นวัฏจักรของการแลกเปลี่ยนนะคะ ระหว่างปัจจัยการผลิตที่หน่วยธุรกิจได้รับไปกับรายได้ที่หน่วยครัวเรือนจะได้รับนะคะ เป็นการแลกเปลี่ยนในรูปสองของสองอย่างก็คือสิ่งของระหว่างปัจจัยกับสินค้ากับอีกอย่างนึงก็คือในรูปของตัวเงินก็คือค่าตอบแทนกับค่าสินค้านั่นเอง แบบที่สองความสัมพันธ์แบบที่สองเป็นแบบปิดแต่มีรัฐบาลนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าหน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจเนี้ยยังคงเหมือนเดิมเห็นไหมคะหน่วยครัวเรือนก็ยังคงให้ปัจจัยการผลิต หน่วยธุรกิจก็ยังจ่ายค่าตอบแทนอยู่ เห็นไหมคะ และหน่วยครัวเรือนก็หน่วยธุรกิจก็ส่งค่าสินค้าให้หน่วยครัวเรือนก็ยังจ่ายค่าสินค้า ทีนี้พอแบบมีรัฐบาลขึ้นมา เมื่อมีรัฐบาลเราก็จะมีหน่วยรัฐบาลเพิ่มขึ้นมา หน่วยรัฐบาลมีความสัมพันธ์อย่างไรกับหน่วยครัวเรือนก่อนนะคะ รัฐบาลบางอย่างรัฐบาลต้องผลิต อย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์บอก ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นไหมคะรัฐบาลจำเป็นต้องผลิตเอง หรือโรงงานยาสูบก็เป็นของรัฐบาลนะคะ รัฐบาลก็เลยจำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิต ซึ่งปัจจัยการผลิตเนี้ยจะอยู่ในหน่วยครัวเรือน เพราะฉะนั้นหน่วยครัวเรือนก็ส่งปัจจัยการผลิตให้หน่วยรัฐบาล เมื่อรัฐบาลได้รับปัจจัยก็จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนปัจจัยให้หน่วยครัวเรือน หน่วยครัวเรือนเมื่อได้รับค่าตอบแทนมีรายได้ต้องเสียภาษีให้รัฐเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นเราต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐรัฐบาลได้รับภาษีก็ต้องจ่ายคืนรัฐหน่วยครัวเรือนในรูปของเงินโอน เรามารู้จักกับเงินโอนนิดหนึ่งนะคะ เงินโอนนี้ก็คือเงินที่รัฐบาลให้กับประชาชน โดยไม่หวังผลตอบแทน ตอนนี้หน่วยครัวเรือนมีเงินโอนที่ได้รับจากรัฐบาลได้แก่อะไรบ้าง เช่น เบี้ยชาราที่ทุกวันนี้คนที่อายุ 60 ขึ้นไปจะได้รับก็คือเดือนละ 500 เป็นต้นไปนะคะ หรือ เเมื่อเกิดน้ำท่วมเห็นไหมคะ รัฐบาลจะจ่ายเงินให้ค่าน้ำท่วมคนละหลังหลังละห้าพันนั่นก็คือเงินโอน หรือเมื่อเราเกษียณอายุไปเราจะรับเงินบำเหน็จบำนาญตรงนี้ก็คือเงินโอนนะคะ อันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างฝากหน่วยครัวเรือนกับฝากรัฐบาลทีนี้เรามาดูฝากของธุรกิจกับรัฐบาลบ้าง รัฐบาล บางอย่างรัฐบาลก็จำเป็นต้องซื้อสินค้าจากหน่วยธุรกิจ เมื่อไหร่ที่รัฐบาลต้องซื้อสินค้ามาบริโภค รัฐบาลก็จะสั่งจากหน่วยธุรกิจ เพราะนั้นหน่วยธุรกิจก็จะส่งสินค้าให้รัฐบาลนะคะ เป็นสินค้าและบริการ เมื่อซื้อสินค้าเขาก็ต้องจ่ายค่าสินค้าเห็นไหมคะเพราะนั้นค่าสินค้าก็จะวิ่งจากหน่วยรัฐบาลมาที่หน่วยธุรกิจทำธุรกิจก็ต้องเสียภาษีให้รัฐ นะคะเพราะฉะนั้นตัวธุรกิจก็จ่ายภาษีให้กับรัฐบาล เมื่อรัฐบาลได้รับภาษีจากหน่วยธุรกิจแล้วก็จะจ่ายเงินคืนธุรกิจ แต่ในรูปของเงินอุดหนุนนะคะ อันนี้เป็นเงินอุดหนุนในการทำธุรกิจ ที่หน่วยรัฐบาลจะต้องมาดูให้กับหน่วยธุรกิจนั่นเอง เพราะฉะนั้นฝ้าของเงินโอนจะเป็นจะอยู่ในฝ่ายของหน่วยครัวเรือน แต่ฝ้าของเงินอุดหนุนจะอยู่กับหน่วยธุรกิจ อันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบที่ 2 เราเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจแบบปิด แต่มีรัฐบาล กรณีสุดท้ายค่ะ เป็นความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนักศึกษาจะเห็นได้ว่าครัวเรือนธุรกิจและรัฐบาลยังมีความสัมพันธ์แบบเดิม เมื่อมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดขึ้นมา เราก็จะมีหน่วยต่างประเทศเกิดขึ้น เพราะระบบเศรษฐกิจแบบเปิดก็คือระบบที่เรามีการเปิดประเทศ มีการติดต่อกับต่างประเทศนั่นเอง เราติดต่อกับต่างประเทศนะคะะ ในฝ้าของเรื่องของการนำเข้าและส่งออก สินค้าบางอย่างที่เราผลิตไม่ได้นะคะ เช่นน้ำมัน เราจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะคะ เราก็จะต้องนำมาจากต่างประเทศเพราะต่างประเทศก็จะส่งสินค้าเข้ามาให้เรา เราเรียกว่าเป็นสินค้านำเข้า เข้ามาทางหน่วยครัวเรือน สาเหตุที่เข้ามาทางหน่วยครัวเรือนเพราะหน่วยครัวเรือนเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ใช้ เมื่อหน่วยครัวเรือนได้รับสินค้าแล้วก็ต้องจ่ายเงินให้กับต่างประเทศ เรียกว่ามูลค่าการนำเข้า เพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเรานำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเยอะๆเนี่ยเงินตาเราก็จะไหลออกไปต่างประเทศมากเท่านั้นนะคะ ที่เรา เรียกว่าเป็นมูลค่าการนำเข้านั่นเอง แต่ถ้าสินค้าบางอย่างเราผลิตแล้วเราต้องการที่จะส่งออก เราจะส่งออกทางฝ้าของหน่วยธุรกิจ เพราะนั้นเช่น ข้าวหอมมะลิของไทยอย่างเงี้ยนะคะ ส่งออกไปขายต่างประเทศ ก็จะส่งไปที่หน่วยต่างประเทศ มูลค่าก็จะส่งสินค้าไปให้ต่างประเทศ เมื่อต่างประเทศได้รับสินค้าจากเราก็จะต้องส่งเงินให้เรา เรียกว่าเป็นมูลค่าการส่งออก เพราะนั้นเราควรที่จะผลิตสินค้าเนี่ยส่งออกเยอะๆ เพื่อต่างเงินต่างประเทศจะได้ไหลเข้ามาที่ ที่เรา นะคะ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของดุลการค้า ถ้าเราส่งออกเยอะๆ มากกว่ามูลค่าของการนำเข้าเนี่ย ดุลการค้าเราก็จะเกินดุลนั่นเอง นะคะ เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ทั้ง3ระบบนี้จะมีความแตกต่างกัน นักศึกษาต้องเข้าใจวงจรทั้ง 3 ระบบ ต้องบอกอาจารย์ได้ว่าแต่ละระบบเนี้ยใครให้อะไร ใครรับอะไร ลูกศรอออกจากใครคนนั้นเป็นผู้ให้ลูกศรอออกจากหน่วยไหน และลูกศรตกที่หน่วยไหน หน่วยนั้นก็เป็นผู้รับ เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็กลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจทั้ง 3 ระบบว่าแต่ละระบบเนี้ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรนะคะโอเคนะคะสำหรับบทที่ 1 อาจารย์ขอไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ